thank you สุดสูงสุดนะครับไปใช้ในโจทย์ปัญหาสถานการณ์นะครับ เรามาดูนะครับ ในโจทย์ปัญหาสถานการณ์นี้นะครับก็เราก็ตั้งมาว่า ชาวนาคนหนึ่งเนี่ยนะครับมีลวดหนามนะครับอยู่ 80เมตรหากต้องการใช้ล้อมรั้วที่ดินรูปสี่เหลี่ยม 3 แปลงดังรูปนะครับถามว่าพื้นที่รวมมากที่สุดที่ชาวนาจะสามารถล้อมได้เนี่ยจะเป็นเท่าใดนะครับ ถ้าเราพิจารณาเนี่ยนะครับเรามีข้อจำกัด นะครับเรามีข้อจำกัดอยู่ว่า เรามีลวดหนามอยู่ 80 เมตรนะครับ แต่เราต้องรั้วล้อมรั้วลักษณะอย่างเงี้ยนะครับเพื่อให้ได้พื้นที่รวมมากที่สุดนะครับ เพื่อให้ได้พื้นที่รวมมากที่สุด เราจะทํำยังไงนะครับ เรามาดูข้อจำกัดก่อนนะครับ ถ้าเราต้องล้อมรั้วเนี่ยเราต้องล้อมความกว้างนะครับ เราให้ความกว้างเป็น x เมตรนะครับ ส่วนความยาวด้านนี้ให้เป็นอะไรครับ y เมตร นะครับ เพราะฉะนั้นในข้อจำกัดของเราก็คือ ลวดนะครับลวดหนามเนี่ยนะครับลวดหนามเนี่ยยาวเท่ากับนะครับ 80 เมตร เราจะเห็นได้ว่า 80 เมตรตัวเนี้ยเราต้องใช้ทำอะไรบ้างครับ เราต้องใช้ล้อมด้านกว้างนะครับว่างอยู่ทั้งหมดนะครับ4ครั้งด้วยกันนะครับก็คือ 4x นะครับแล้วก็ y อีกเท่าไหร่ครับอ่า 2y พราะฉะนั้นข้อจำกัดของเราอยู่ที่ว่านะครับ 4x บวก 2y ต้องเท่ากับ 80 นะครับ แล้วเราบอกว่าเราถูกถามว่าพื้นที่รวมมากที่สุดถ้าเราพิจารณาพื้นที่เนี่ยนะครับ เราให้พื้นที่เนี่ยเป็นฟังก์ชันนะครับ เป็นฟังก์ชันนะครับ f เพราะฉะนั้น f ของเราเนี่ยนะครับ พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าอยู่แล้วนะครับ ก็เกิดจากกว้างคูณยาวก็ x คูณ y ถ้าเราจะสร้างฟังก์ชันตัวนี้ในรูปของ fx นะครับ fx ก็จะได้ x คูณ y y เราไปเปลี่ยนมาจากตัวไหนครับ y เราไปเปลี่ยนมาจากตัวไหน เราจะเห็นได้ว่า นี่ครับ อ่า x นะครับ y ในรูปของ x ถ้าเราเปลี่ยนนะครับมาทำตรงนี้ก็ได้นะครับ 80 ก็ย่อมเกิดจาก 4x บวก 2y เพราะฉะนั้น 2y ก็ย่อมเท่ากับ 80 ลบ 4x อยากได้ y เดียวนำสองหารตลอดนะครับ ได้ y เท่ากับ 40 นะครับลบ 2x นะครับ40ลบ 2x ก็นำมาแทนค่าตรงนี้นะครับ y เท่ากับ40ลบอะไรครับ 2x ฟังก์ชันของเราก็จะเป็น 40นะครับ x ลบ 2x กำลังอะไรครับ ลบ 2x กำลัง2นะครับ เพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้าเราจะพิจารณาค่าสูงสุดต่ำสุด เราก็ย้อนกลับไปเรื่องความรู้เดิมนะครับเราก็ต้องหา f อะไรก่อนครับ f พาม x ก่อนนะครับ f พาม x ของเราก็คือ 40 นะครับลบ 4x นะครับขณะที่ f พาม x เนี่ย เท่ากับ 0 นั่นหมายความว่าเราจะได้ค่าวิกฤต ที่ทำให้เกิดค่าสูงสุดหรือต่ำสุดขึ้นมา ในที่นี้ถ้าเราพิจารณาดูดีๆ เนี่ยนะครับถ้าเราพิจารณาดูดีๆ เนี่ย เราจะพบว่าฟังก์ชันตัวนี้นะครับ ฟังก์ชัน f(x) ตัวนี้ให้กราฟรูปพาราโบลาคว่ำอยู่แล้วนะครับ ถ้าเราลองศึกษาดูดี ๆ นะครับ ขณะที่ค่าวิกฤตตรงนี้เราก็จะได้ว่า 40เนี่ยนะครับลบ 4x เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0 x ค่าวิกฤตของเราคือเลขอะไรครับ เลข 10 เพราะฉะนั้น x เป็น 10เนี่ยให้ค่าสูงสุดอยู่ละ พาราโบลาความนะครับให้ค่าสูงสุดแล้วหรือว่าถ้าเรากลัวเราก็ไปพิจารณาดูก็ได้ นะครับพิจารณาดูก็ได้ว่า ค่าวิกฤต x เป็น 10 นะ ความชันเป็น 0อันนี่เป็น x นะครับ อันนี้เป็นความชัน ถ้ามากกว่า 10อย่างเช่น 11เนี่ยนะครับ ถ้า 11เนี่ยความชันเป็นยังไงครับ ติดอะไรครับ ติดลบตัวนี้เป็นอะไรครับ ตัวนี้เป็นบวกแสดงว่าเขาขึ้นแล้วเขาหยุดแล้วเขาก็ลง มันให้ค่าอะไรอยู่แล้วครับ สูงสุดอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นถ้าให้ค่าสูงสุดขณะ x เป็น 10 พื้นที่ของเรานะครับ f(x) นะครับ fx ของเราเมื่อกี้เท่ากับเท่าไหร่นะครับ 40x ลบอะไรครับ 2x กำลัง 2 เพราะฉะนั้น f10 นะครับ ก็คือพื้นที่ที่มากที่สุดนะครับ ก็ได้ 40 คูณ 10 นะครับลบ 2 คูณ 10กำลังอะไรครับ 2 เพราะฉะนั้นตัวนี้ได้ 400 นะครับ ลบเท่าไหร่ครับ 200 เพราะฉะนั้นเราได้อยู่ที่ 200 ถ้าเราจะตอบก็คือพื้นที่รวมมากที่สุดเนี่ยนะครับ ก็เท่าไหร่ครับ 200 นะครับ ตารางเมตรนะครับ โอเคนะครับสำหรับโจทย์สถานการณ์แรกนะครับ เราจะเห็นได้ว่าเรานำมาประยุกต์ใช้ได้นะครับ เรามาดูสถานการณ์ต่อไปนะครับ สถานการณ์ต่อไปที่เราจะนำไปใช้เนี่ยนะครับ เรามาดูว่าเขาบอกว่าในการวางท่อนะครับ น้ำประปาจากจุด A ไปยังจุด B เนี่ยนะครับ ดังรูปนะครับ ค่าใช้จ่ายในการวางท่อขนานกับถนนเนี่ยนะครับ ถ้าวางท่อตรงๆเนี่ย100 บาทนะครับต่อเมตรนะครับ และเท่ากับ 200 บาทต่อเมตร เมื่อวางท่อข้ามถนนนะครับถ้าวางท่อเอียงข้ามถนนตรงนี้เนี่ยนะครับ จะใช้ค่าใช้จ่ายอยู่ 200 นะครับ เพื่อให้เสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด ระยะทาง AP นะครับ ซึ่งท่อน้ำเริ่มเลี้ยวข้ามถนนก็คือ ถามว่าระยะทาง AP ตรงเนี้ยนะครับ ควรจะมีเท่าใดนะครับ เพื่อให้ได้เสียค่าใช้จ่ายเป็นไงครับ น้อยที่สุด นั่นแสดงว่าโจทย์ข้อนี้ต้องการฟังก์ชันของค่าใช้จ่ายนะครับ ถ้าเริ่มพิจารณานะครับ ถ้าให้นะครับ ถ้าให้ f เนี่ยนะครับ เป็นฟังก์ชันนะครับ เป็นฟังก์ชันของค่าใช้จ่ายนะครับ f เป็นฟังก์ชันของค่าใช้จ่าย แสดงว่า f ตัวนี้นะครับ ค่าใช้จ่ายของเราก็คือเราวางระยะทางจาก a ถึง p เนี่ยนะครับ a ถึง p เนี่ย อันนี้ขออนุญาตใช้เป็น 100 นะครับ ราคา 100 AP เมตรนะครับคูณระยะทาง AP ตรงเนี้ยนะครับก็คือใช้ระยะทางไปเท่าไหร่ไม่แน่ใจนะครับ เดี๋ยวเราลองวางก่อนเราลองคิดภาพก่อนนะครับว่า 100 บาทคูณระยะทาง AP นะครับบวกกับเท่าไหร่ครับ บวกกับ 200 บาทคูณระยะทางอะไรครับ P อะไรครับ ระยะทาง PB ตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องของฟังก์ชันของค่าใช้จ่ายของเราถ้าเรามองนะครับ แต่เรามาดูข้อจำกัดครับว่า จาก A ถึง B ในแนวเส้นตรงครับ จาก A ถึง B ในแนวเส้นตรงเนี่ยนะครับ มีระยะทางอยู่ทั้งหมดเท่าไหร่ครับ 100 เมตรนะครับ มีระยะทางอยู่ทั้งหมด 100 เมตร แล้ว PB เนี่ย น่าจะมาเกี่ยวข้องอะไรกับระยะทาง 100 เมตรตัวนี้ เราถูกถาม AP ด้วยครับ เราต้องรู้ระยะ AP ด้วย เพราะฉะนั้นนะครับ ถ้าเราให้ตรงส่วนนี้เนี่ยนะครับ ยาว x ยาว x นะครับยาว x เมตรนั่นหมายความว่า AP ย่อมยาวเท่าใดครับ AP ระยะทาง AP พี่นานะครับจะขออนุญาตเขียนตรงนี้นะครับ ระยะทาง AP เนี่ยนะครับระยะนะครับระยะ AP ก็จะเท่ากับเท่าไหร่ครับ เท่ากับ 100ลบ x เมตรอ่า100ลบ x เมตร แล้วระยะทาง PB นะครับ PB จะเท่ากับเท่าไหร่ครับ เท่ากับ ตรงนี้ไม่ยากนะครับแนวนี้เป็นแนวมุมฉากอยู่แล้วก็พิทาโกรัสนะครับ PB ก็จะเท่ากับนะครับพิทาโกรัสตรงนี้เป็นด้านตรงข้ามมุมฉากนะครับอาจารย์คำนวณเลยนะครับ ใช้ความรู้เดิมของเราก็คือ x กำลัง 2 บวกอะไรครับ 15 ยกกำลัง 2กลนที่2นะครับเมตร อันนี้ก็คือระยะทาง PB เพราะฉะนั้น ถ้าเราจะสร้างฟังก์ชัน f(x) ตัวนี้นะครับ ก็จะมีค่าเท่ากับ 100 นะครับ คูณ 100 ลบอะไรครับ ลบ x นะครับ บวกกับ 200 นะครับ คูณกับ square root อะไรครับ x กำลัง 2 บวก 15 ยกกำลังอะไรครับ 2 อันนี้ก็คือฟังก์ชันของค่าใช้จ่ายของพวกเรา นะครับ ถ้าจะจัดรูปนะครับก็ลองจัดดูก็ได้ 100คูณ100นะครับ100คูณ100 ลบ 100x นะครับบวกกับ 200นะครับคูณกับ x กำลัง 2 บวก 225แล้วกันนะครับทั้งหมดยกกำลังเศษ1 ส่วน2นะครับทั้งหมดยกกำลังเศษ1ส่วน2อันนี้ก็คือ f(x) ของเรา นะครับ เราบอกว่าค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด ค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดเราก็หา f อะไรครับ f ผาม x นะครับ f ผาม x ก็ได้ลบ100นะครับบวก200นะครับคูณกับเศษ 1 ส่วนอะไรครับ เศษ1ส่วน 2 อันนี้ เราเรียนมาตอนต้นแล้วนะครับ ใช้เชนรูดิฟนะครับคูณกับ x กำลัง 2 บวก2 2 5นะครับ แล้วก็คูณกับอะไรอีกทีนึงครับ 2x นะครับ เพราะฉะนั้น f time x ของเราก็จะเท่ากับลบ 100นะครับ บวก200 x นะครับอ๋ออันนี้ลืมไป ต้องยกกำลังลบ1ส่วน2 ด้วยนะครับ ต้องยกกำลังลบ1ส่วน2ด้วยใช้เชนลูปนะครับ ก็คูณกับอะไรครับ คูณกับ x กำลัง 2 บวก 2 2 5 ทั้งหมดยกกำลังลบเศษ 1 ส่วน2นะครับ เนื่องจากเราพิจารณา ค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด เพราะฉะนั้นจับ ฟังก์ชันค่าใช้จ่าย x พาม x ตัวนี้นะครับเท่ากับ 0 ดังนั้นเราได้อะไรครับ เราได้ลบ 100นะครับบวก 200x นะครับ ถ้าใครบอกว่าตรงนี้ลำคาญตาก็เปลี่ยนเป็นอะไรครับ กลนที่ 2 ของ x กำลัง 2 บวก 225 เท่ากับ 0นะครับอ่านำมาเป็นตัวส่วนซาเลขชี้กำลังติดลบ นะครับ เราก็เริ่มคำนวณครับ เราก็เริ่มคำนวณนะครับ ก็ได้ 200 อะไรครับ 200x นะครับ ส่วนกลนที่ 2 ของ x กำลัง 2 บวก 225เนี่ยนะครับ ก็จะเท่ากับ 100นะครับ จัดรูปสมการซะนะครับ200นะครับ x ก็จะเท่ากับ 100 คูณกับกลนที่ 2 ของ x กำลัง 2 บวก 225 นะครับก็เอา 100 หารทั้งสองข้างก็ได้นะครับเราก็จะเหลือแค่ 2x นะครับเท่ากับกลนที่2ของ x กำลัง 2 บวก 2 2 5นะครับ225 ยกกำลัง 2 ทั้งสองข้างเราได้ 4x กำลัง2นะครับเท่ากับ x กำลัง2นะครับบวก 225นะครับ 3x กำลัง 2 ย่อมเท่ากับ 225 x กำลัง2เท่ากับ7 321นะครับ3 5 15 75นะครับ x เดียวก็จะเท่ากับกลนที่ 2 ของ 75นะครับกลนที่ 2 ของ 75นะครับก็จะประมาณ 8 กว่ากว่านะครับก็ประมาณนะครับ8.6นะครับ8.6นะครับเพราะฉะนั้นเราได้ระยะทาง x 8.6นะครับย้อนกลับมานะครับเราได้ระยะทาง x 8.6เขาบอกว่าให้หาระยะทาง AP สบายมากครับ AP ก็ย่อมเกิดจากอะไรครับ เมื่อกี้เราวิเคราะห์ไว้แล้ว AP ย่อมเกิดจาก 100ลบ x ออกไป เห็นไหมครับ ระยะทาง AP 100ลบ x ออกไป เพราะฉะนั้นระยะทางตรงนี้ครับอขออนุญาตใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์นะครับ จะได้ไม่เลื่อนไปเลื่อนมา AP ตรงนี้ก็จะเกิดจาก 100ลบ x ก็คือ8จุดอะไรนะครับ8.6 ก็จะเป็น91จุดอะไรครับ91.4 เมตร เพราะฉะนั้นเราต้องวางท่อตรงอยู่ 91.4เมตร เราจะเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดนะครับโอเคนะครับ อันนี้ก็เป็นวิธีการนำไปใช้อีกข้อนึงนะครับ ต่อมาครับเรามาดูเรื่องปริมาตรบ้างนะครับ ในเรื่องตัวนี้เราจะนำมาใช้อย่างไรนะครับ เราบอกว่าเราต้องการสร้างถังรูปทรงกระบอกเพื่อเก็บน้ำมัน เราต้องการปริมาตรเท่าไหร่ครับ 16พาย ลูกบาทเมตร โดยสิ้นเปลืองวัสดุนะครับ วัสดุในการสร้างกระบอกเนี่ยนะครับ รวมฝาบนและฝาล่างด้วย พื้นที่ผิวข้าง ทรงกระบอกด้วย ให้น้อยที่สุดนะครับ ถังใบนี้จะต้องมีรัศมีหน้าตัดยาวเท่าไหร่นะครับ อ่ะเรามาดึกภาพก่อนครับว่าทรงกระบอกของเราน่าจะเป็นยังไงนะครับ ทรงกระบอกของเราเนี่ยนะครับ ก็พื้นที่หน้าตัดก็เป็นรูปวงกลมนะครับ มีพื้นที่ผิวข้างนะครับ ครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเราบอกว่าเราให้ตรงนี้นะครับรัศมีหน้าตัดยาวเท่ากับ r ให้ความสูงตรงนี้เป็น h นะครับให้ความสูงตรงนี้เป็น h นะครับแน่นอนครับเขาบอกว่าปริมาตรของทรงกระบอกของพวกเราเนี่ยต้องเท่ากับ 16พายแสดงว่า v ของเราเนี่ยนะครับ v ของเราเนี่ยเกิดอ่าต้องเท่ากับ 16พายเกิดจากพาย r ยกกำลังสอง h นะครับเท่ากับ 16 พาย เพราะฉะนั้นตอนนี้เราวิเคราะห์ได้ว่า r กำลัง 2h เนี่ยเท่ากับ 10 อะไรครับ 16 เก็บไว้ก่อนนะครับ เก็บไว้ก่อน เพราะเราต้องการรู้ว่ารัศมีหน้าตัดเนี่ยนะครับจะต้องเป็นเท่าไหร่ถึงจะสิ้นเปลืองวัสดุน้อยที่สุดนะครับ ครับ เรามาดูครับพิจารณาฟังก์ชันนะครับให้ f เป็นนะครับฟังก์ชันนะครับเป็นฟังก์ชันของนะครับ การสร้างกระบอกนี้นะครับ การสร้างกระบอกนี้ เพราะฉะนั้นถ้าเราพิจารณาเนี่ย F ของเรามีอะไรนะครับที่เราจะต้องสร้าง 1. พื้นที่ผิวข้าง พื้นที่ผิวข้างจากภาพของเราเนี่ยนะครับก็คือ2 pi r h นะครับบวกกับ หัวนะครับรวมฝาบนและฝาล่างที่เราพิจารณาไว้นะครับ ฝาบนและฝาล่างเป็นรูปวงกลมอยู่แล้วแน่นอนครับก็คือ พาย r ยกกำลังสองคือพื้นที่วงกลม แต่เราต้องใช้ทั้งบนและล่างนะครับตอนนี้เราต้องการพิจารณาอะไรครับ รัศมี เราก็ควรเขียนฟังก์ชันของเราอยู่ในรูปของฟังก์ชัน fr fr ของเราก็จะได้ว่า2พายนะครับ r นะครับ h ก็จะต้องถูกเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของใครครับของ r ตัวนี้บวก2พาย r กำลัง2แล้ว h เปลี่ยนในรูปของ r อยู่ตรงไหนครับ ก็อยู่ที่ข้อจำกัดของเราก็คือ h เท่ากับ 16ส่วน r กำลังอะไรครับกำลัง 2 เราก็ยกมาวางตรงนี้นะครับเป็น 16 ส่วนอะไรครับ r ยกกำลัง 2 เพราะฉะนั้น f(x) ถ้าเราจัดรูปใหม่นะครับจัดรูปใหม่เราก็จะได้ว่านะครับเราก็จะได้ว่า ตัวนี้ได้2นะครับพายตรงนี้เลขชี้กำลังนะครับเป็น 16ส่วน r ก็ได้นะครับบวก2 pi r กำลัง2 เราจะจัดต่อไปนะครับเพื่อการคำนวณนนะครับ เราได้2 pi r ยกกำลังลบ1ตรงนี้เป็น 32 เลยก็ได้นะครับ เอา2คูณ16 เลยเป็น 32 เลย จะได้ไม่เลอะตานะครับตัวนี้2 pi r กำลัง2นะครับ เราจะพิจารณาค่า น้อยสุดนะครับ ค่าต่ำสุดนะครับ สิ้นเปลืองวัสดุน้อยที่สุด เราก็จับ f พาม r ตัวเนี้ยดิฟก่อนนะครับ ได้ ลบ32พาย r กำลังลบ2นะครับ บวกกับนะครับ บวกกับ4พาย r นะครับ ดิฟมา นะครับ จับ f พาม r ตัวนี้เท่ากับอะไรครับ0นะครับ เพื่อพิจารณาค่าต่ำสุดนะครับ เราก็ได้ ลบ32พาย r ยกกำลังลบ2นะครับบวก4พาย r ย่อมเท่ากับ0นะครับตัวนี้ก็จะเป็นลบ32พาย r กำลังลบ2ถ้าใครไม่อยากให้กำลังลบ2ตัวนี้ก็ส่วนด้วย r กำลัง2ก็ได้นะครับเท่ากับ4พาย r อ่าโอเค ย้ายข้างมาเป็นลบนะครับเพราะว่าเราเอาลบ32ไปข้างนี้ จัดรูปใหม่ครับจัดรูปใหม่นะครับได้ r กำลัง3นะครับคูณไขว้ไปนะครับตัวนี้ก็จะกลายเป็นลบ32พายส่วนด้วย ลบ4พายนะครับพายตัดพาย8 4 32 เพราะฉะนั้น r ยกกำลัง 3 มีค่าเท่ากับ 8 รัศมีเป็นอะไรอยู่แล้วครับ เป็นบวกอยู่แล้ว r กำลังเท่ากับ8 r ก็ย่อมเท่ากับ 2 เพราะฉะนั้น ถังใบนี้ที่เราจะสร้างเนี่ยนะครับให้สิ้นเปลืองวัสดุน้อยที่สุด แล้วก็จุได้ 16พายลูกบาทเมตรเนี่ยจะต้องให้รัศมียาวเท่าไหร่ครับ2อะไรครับ 2 เมตรนะครับ2เมตร โอเคนะครับอันนี้ก็คือลักษณะของการนำไปใช้ เพียงแต่ว่าเราตีโจทย์นะครับตีโจทย์ให้ออกว่า ในการใช้ค่าสูงสุดต่ำสุดเนี่ยนะครับ เราจะทำยังไงนะครับนั่นก็คือเราก็สร้างฟังก์ชันออกมาก่อน ภายใต้ตัวแปรที่เราต้องการ นะครับแล้วเราก็จับนะครับหาดิฟหนึ่งครั้งนะครับ อันนี้พิจารณาจากดิฟหนึ่งครั้งนะครับจริงๆสามารถพิจารณาได้จากการหาอนุพันธ์อันดับ 2 ก็ได้นะครับแต่อันนี้โดยพื้นฐานเนี่ยเราสามารถพิจารณาได้จากอนุพันธ์อันดับ1นะครับครับมีหมายเหตุนิดนึงนะครับเขาบอกว่าถ้าเราได้ค่าวิกฤตหลายค่าเนี่ยเราก็ต้องตรวจสอบว่าค่าใดให้ค่าสูง ค่าใดให้ค่าต่ำ เหมือนกับที่เราเรียนผ่านมานะครับแต่พอดีตัวอย่างที่เราได้มา เป็นค่าวิกฤตมีเพียงค่าเดียวนะครับ ก็โชคดีไปในตัวอย่างนะครับ ถ้ามี 2 ค่าขึ้นไปก็พิจารณาว่าใครให้สูงใครให้ต่ำเท่านั้นเองนะครับ โอเคนะครับ เราก็จะมาดูในหัวข้อต่อไปนะครับ